อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้ด้วยนะครับผมมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเกม อ่าพั์คิคเน่จะแตกดีเท่าไหร่ผมทองแห่งคเน่ไอ้พับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมเลย let's go มาเริ่มต้นกับสกิลเจอร์ที่750 กันเลยนะฮะไปครับผมลุยกันไปยาวๆแล้วผมสำหรับเกมนี้ จะเข้าดีขนาดไหนผมไปลุยกันไปเลย มาแล้วไม้นี้ยังไงต่อผมเคลงมาสวยงามโอ้โห เชื่อมวายไม้นี้โอ้โหคูณหกกสิบสองเรียบร้อยผมหกร้อยสามสิบหกเกมแตกปีขนาดนี้ทนโอ้โหเอสุดแถวคูณผมไปอีกเจ็ดร้อยยี่สิบและต่อด้วยเจหรือเปล่ามาเข้ามากเข้าไม้เข้าดีเข้าจัดขนาดนี้แตกง่ายแตกไวขนาดนี้ มีที่นี่ที่เดียวผมกดสมัครได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยปักหมุดเอาไว้ให้แล้วสำหรับสมาชิกใหม่ มีโปรโมชั่น โปรโมชั่นอะไรนั้นลองเข้ามากดดูกันได้เลย รับรองคุ้มแน่นอนผมแล้วที่สำคัญตอนนี้กองร้อนเสียงโชคเรามีให้ลุ้นทองคำหนักมูลค่า 1 บาท และลุ้นรับเครดิตฟรีถึง 3,000 เลยทีเดียว โอ้โห ใครช้าหมดอดก่อนนะ ผมช้าหมดอดก่อน ยังไงมานี้เจมาหรือเปล่าไม่มาผมโอเค คงจะสิ้นสุดจนแค่นี้นะเจไหมเรียบร้อยเจเปลี่ยนวายแล้วเชื่อมมาอะไรหรือเปล่า ไม่มีเหรอโอ้โหสามโอ้โหโอเคผมก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยผมฝากคลิปนี้ฝากช่องนี้ด้วยนะ ก็แตกดีจริงครับผมแตกดีจริง แตกดีจริงแตกครึ่งหนึ่งของราคาซื้อฟีเจอร์เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพือนผมด้วยนะครับผม อยากเล่นจะผมสามารถคลิกที่ลิงก์ในคลิปนี้เลยก็หมยในวันพรุ่งนี้จะมาเล่นอะไรให้ชมกันอีกสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ไอ